ดีค่ะวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมแอนเจลีคลินิกกันนะคะ ตามมาเลยค่ะอยู่ข้างๆกับทางขึ้นทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคะเข้ามาเสร็จก็พื้นนี่ค่ะ คลินิกอยู่นี่นะคะชั้นล่างนะคะ ของอาคารทาวอนเพลสนะคะมีที่จอดรถนะคะมากมาย ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไม่มีที่จอดรถสามารถขับรถมาได้เลยเข้ามาคลินิกกันเลยค่ะ ไม่ไม่ไม่มาได้แล้วรสึ่ันแตกแล้วจะได้ได้กว่านี้จะเป็นการให้วิตามิทางสายตาออร่าค็กเทลนะคะ ก็จะทำให้หลักๆในคือเน้นการบำรุงผิวบำรุงทั้งตัว like Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? sugar, how you get so fly? sugar, how you get so fly? Family. ตัวเมตัวแฟสลดไขมันเนาะ ของน้ำตาลเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้ตรงที่มีเหนียงเนาะนิดหน่อย ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าอยากเป๊ะปางอลังเวอร์ก็เก็บไปซะโอเคอันนี้ที่การเราก็ประกบนะแนะนำให้รักษาสัปดาห์ละครั้งนะคะ ประมาณ3-5ครั้งจะเห็นผลชัดเจนที่สุดค่ะแต่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษาแล้วนะคะเออ ามหมอเจี๊ยบได้ที่ Facebook a n g e l i c l i n i c Professional Facial Design ส่วนใครที่ดูทางยูทูบอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง a n g e l i c l i n i c ด้วยนะคะหมอเจี๊ยบ อยากเห็นผู้หญิงทุกคนสวยขึ้นอีกค่ะ